ากเป็นคุณนายจึงถอดกายหัวตัวซึ่งมันละท่วมหัวจนเลิกตัว 爱我爱我，在。 Olha aí. original เจอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไร เธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่ เหลือแต่ไข่เธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่ พิเศษให้กับทางด้านของจิโฮด้วยนะครับแนะนำกันขึ้นมาด้วยนะบอกว่าขออทุกลุยลายนะครับนะขอเมียน้อยคอยรักขอปพี่จนปวดด้วยนะครับแนะนำขึ้นมานะครับเลยเรียกว่าจัดกันให้เลยนะเราก็นึก่ว่าจให้ทันทีเลย เราก็นึกว่าหนึ่งรอบจะเอาผสมซะแล้วได้ได้ได้เดี๋ยวอาจจะมีผสมผสมกันไปบ้างแล้วกัคนรับแต่เพราะวันนี้ที่พออย่างที่แจ้งไว้เลยวันเป็นนี้ออกแนวของซุปเปอร์โชว์ไปๆนะครับนัานเน้นเมทางของด้านัอ่นำเสนอ